หนูสวัสดีค่ะ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ไปทำงานเหมือนเดิมค่ะตื่นเช้ามาก็ไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานคือเก่าถึงเวลาก็ไปขณะนี้เวลาเจ็ดโมงเช้าที่ประเทศฮอลแลนด์นะคะ ดูอากาศนะคะอากาศ เป็นสีอึมครึมสีมืดๆแน่จักน้อยว่านแจ้งปะนหน คนที่ได้หลับได้นอนเบิ่งข่อยแน่ตื่นตตีหาอยู่บนทางด่วนนะคะ ด่วนทุกวันนะคะนี่คือทางด่วนของฮอนแลนด์ทางไปทำงาน ขับรถก็ใช้เวลา ประมาณ 25 นาที Morgen, Holland, Benson. How are you today? Somebody, b o Hello, Michelle. Hello, Lamon. Amy. Ibrahim. Ronnie. <laughs> quá rôm là là sức mồi video em cứ đảng như đi kênh xin mày rồi tốt nào come to tí đọc tiktok tiktok rek upsalan rek upsalan 200 meter rek upsalan j อ b good sir have y o a good l i g h t e n have y o a good กระดาษ s ซี a าค a ะเปล็ก Tick tock Tick tock แล้วเขาจะเลี้ยวไปไหนนั่นเขาสิเลี้ยวไปแซนั่นเขาก็เปิดไฟเลี้ยว นี่ฮาวนี่ฮาวฮาวผู้ฮาวฮาวดงดงมา เชี่ยนใจวอเหมือน เหมือนอะไร ไม่มีเหมือน ยาปาดอะไรนะ นี่มันปาดเป็นใหม่ มุดปาดอะไร โอ้ยายา อย่าซบนี่มันปาร์ตมันใหม่มันปาร์ตอะไรอย่าดีดีออโต้ดีคาแรกสับ and the car met him กำลังสามตราย oh tidak tidak oh man <laughs> บ้านเรือนชาวฮอลแลนด์ก็อย่างนี้ละค่ะหลังเอาเปาะแอแปะหลังนี้สวย โดดเดียวเดียวได้หลังนี้ก็สวยหลังนี้แห้งงามค่ะนี่มีมีหัวลอมสวยงามหลังน้อยน้อยน้อยน้อยแน่แน่เอาเปาะแอแปะคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ สองสามล้านสี่ล้าน นี่ก็ป่าข้าวโคดข้าวโคดโคดเลี้ยงหัวเวลาคอยกินเขาก็ว่าคอยกินอาหารสัตว์คอยก็ซื้อข้าวโคดมากินข้าวโคดหวานหาว่าคอยกินอาหารมั่วอันกระแกะตัวน้อยๆแน่ๆน้ำเพิมฝาาแล้วมันนก เขขี่จักรยานเบิ้งเบิ้งกระจกขี่จักรยานในหมดเอาเด็กเด็กภาษาบ้านเฮาเขาเอิ้นภาษาแตกแดกภาษาบ้านนี่เขาว่ากำแพงกำแพงกันน้ำอันที่สูงๆกันนะ คือแ่บโพนถนนละถนนสูงสูงดูเสาไฟฟ้าขนกอยู่แท่นน้อยไฟก็จะสอดหัวมันใกล้จะถึง ้างด่วนมากมาลงทางน้อย 19 กิโลเมตร ไปกับทุกมือขับรถไปกับกไป40 กิโลสิละวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นแบบนี้สบายหน่อยช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนอยู่เนาะหน้าร้อนก็มีอยู่สามเดือน ม่ค่อยหนาวปานใดกันจักองศาล่ะตอนตอนนี้ก็อยู่ในรถสสิบี่องศาสสิบี่องศานี่ก็ว่าดีแล้วเด้นดีแล้วที่มันไม่หนาว ช่วงลำบากที่สุดก็ประมาณกุละ เดือนสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็หนึ่งแล้วก็เดินกุมภาไปฮอดมีนา เที่ยวกับหิมาตก มาตกบางเที่ยวกับลบยี่สิบหอดสามสิบผู้ใดขี่จักรยานนี่แห้งลำบากกันพระเจ้าขี่จักรยานขี่จักรยานไปเห็นงานข่อยกับพานกนมาได้แล้ว มีเวลาช่วงหนึ่งข่อยกับขี่จักรยานเห็นงานโหนรถไฟโอ้ยลำบากไปเรื่องหนาว ยี่สิบองศาห่อแล้วห่ออีก ว่าเราทำงานประจำ เราต้องไปทำให้เขา เส้นสัญญาของเขาไปเราก็ต้องทำ ถึงลำบากวันใดก็ต้องทำใกล้ถึงที่ทำงานแล้วนะคะ แค่นี้นะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามา รับชม รับฟังนะคะ ถ้าชอบไลค์ก็กดไลค์ซับสไครต์ให้นเด้อค่ะเด้อ กดหัวใจให้แน่กดซับสไครต์แบบนี้ให้แน่เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายหลายค่ะดังกิเวลดังกิเวลมาซับสไครต์นะคะ ขอบคุณค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกบาย บาย นะคะ ดังกิเวลเชื่อเชื่อนี้ว่าไอ้นี้ ังกิเวลค่ะบายบายขอบคุณ thank you very much